ยังคงอยู่กับผมแชมป์นะครับแล้วก็ป้าปุ๊ดนั่นเองเนี่ะเจอกันแบบว่าโอ้โหมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ฮะเราอยู่ในบรรยากาศของโฮมสเตย์ใช่ไหมบรรยากาศดีมากแล้วก็ต้องบอกทุกคนนะฮะว่าสถานที่ก็คือดีแล้วก็แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงในการทำโฮมสเตย์ที่นี่ครับก็มาจากตลาดน้ำอะค่ะ คือเปิดตลาดน้ำปุ๊บคนถามเลยครับ ไม่มีที่พักเหรอก็เลยมีการเรียกประชุมครับทั้งหมู่บ้านนะคะ เพราะว่าทางนายกเนี่ยบอกว่า ไม่มีหมู่ไหนเหมาะเท่าหมู่ป้าหรอกหมู่ป้าต้องไปจัดนะเรื่องโฮมสเตย์นะคะ เพราะว่าหนึ่งรถเข้าไม่ถึงต้องเดินเดินอย่างเดียว นะคะแล้วก็บรรยากาศยังเป็นธรรมชาติอยู่ริมแม่น้ำอยู่อากาศดีมากค่ะแล้วก็มีบ้านริมแม่น้ำด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดกันแล้วก็มีการประชุม ตอนนั้นประชุมเสร็จก็ส่งประเมินมาตรฐานเพราะว่าเราจะมาเขียนว่าโฮมสเตย์โฮมสเตย์มันไม่ถูกกฎหมายนะคะก็ต้องประเมินมาตรฐาน มาตรฐานโฮมสเตย์ก็มี30มสิบสองตัวชี้วัดบ10มาตรฐาน สิบมาตรฐานต้องทำให้ผ่านตามมาตรฐานเขาซึ่งที่นี่ผ่านหมด ป้าก็มานั่งดูเลยมาตรฐานมีอะไรบ้าง แล้วก็ประชุมชาวบ้านที่จะทำเรื่องโฮมสเตย์ ก็เรียกมีคนสนใจเจ็ดหลังที่จะทำพอเรียกประชุมเสร็จ ก็ให้เขาดูตามมาตรฐานว่า ที่พักต้องแข็งแรง ไม่ใช่เหยียบบันไดปุ๊บบันไดพังไม่ได้สมเสียงมากชีวิตอะไรอย่างนี้ ที่นอนต้องสะอาด ไม่ใช่นอนไปเหม็นอะไรประมาณนั้นค่ะ แล้วก็อาหารต้องปลอด ภัยปลอดสารพิษอะไรเงี้ย คือคือเขาจะมีตัวกฎอยู่เลยว่า 10 มาตรฐาน 32 ตัวชีวัอ่ะป้าก็ทำไปตามนั้นแล้วให้กรมมาอ่ะพิจารณาตรวจประเมินค่ะคป้าประเมินมาได้ทั้งหมด 5 ครั้งแหละห้าครั้งค่ะ ก็ครั้งละ 3 ปีอ่าสามปีประเมินที3 ปีประเมินทีอ่านับไปก็แล้วกันว่ากี่ ปีแล้วอ่าก็เนี่ยค่ะ แล้วก็ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานไทย ครับ มาตรฐานอาเซียน ว้าว ค่ะ มีใบรับรองการันตี รับรองการันตี แล้วก็เป็นที่หนึ่งของภาคกลาง ป้าได้ไปดูงานญี่ปุ่น ไปมาแล้วเมืองที่กำลังน้ำท่วมนั่นแหละไปมาแล้วค่ะแล้วก็เอากลับมาพัฒนาชุมชนต่อคือชอบมากๆที่นี่คือเหมือนกับว่ามีการต่อยอดพัฒนา เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับศึกษาด้วยตัวชุมชนเองนะฮะว่ามีแนวทางมาตรการยังไง เพื่อให้แบบว่าการเป็นโฮมเตย์ได้รับมาตรฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะเป็นการร่วมมือเป็นวิสาหกิจชุมชน คือทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีรายได้ครับ ทุกอย่างแบ่งให้ชาวบ้านหมดนะก็ รับร่วมกันป้าก็ได้ด้วยเขาก็คือป้าผู้ประสานงานก็ได้มีบ้านพัก ก็ได้ทุกคนต่างมีรายได้ต่างคนต่างมีรายได้ ก็รับร่วมกันครับและอย่างได้ข่าวว่าที่นี่มีรางวัลการันตีด้วยใช่ไหมครับค่ะก็มีรางวัลรางวัลของโฮมสเตย์ดีเด่นนะครับของภาคกลาง แล้วก็มีรางวัลอาเซียนนะซึ่งน้อยน้อยนักที่จะได้ใช่ไหมคะก็เราทำผ่านเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลที่จะแต่หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ ปลอดนะคะไม่มีสุราไม่มีบุหรี่ไม่มีเหล้านะคะ ก็เป็นหมู่บ้านสินห้าด้วย หมู่บ้านสินห้าด้วยนะฮะเรียกได้ว่ามีทั้งมาตรฐานมาทั้งรางวัลการันตีขนาดนี้ อยากจะทราบครับว่าที่นี่มีจุดเด่นยังไงบ้างครับ จุดเด่นก็คืออหมู่บ้านนี้จะอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบอแล้วก็มีสวนที่เป็นอโอโซนนะคะถ้าใครไปอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีความสุขครับ แล้วก็อย่างที่คุณป้าบอกนะครับว่าวิถีของคนในชุมชนที่นี่หายากจริงๆกับหมู่บ้านสินห้าไม่ใช่ว่าจะแบบง่าย ๆนะครับ ต้องมีเขาเรียกว่าอย่างนโยบายแล้วก็ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันทำ แล้วก็ได้ข่าวว่าโฮมสเตย์แห่งนี้ มีกิจกรรมมากมายทีเดียวใช่ไหมครับค่ะมีอะไรบ้างครับมีมีความสนใจมีทั้งมีนวดประครบมีทำขนมถ้วยครับคือภูมิปัญญาภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมหุยกิจกรรมดีๆแบบอยากทำมากเลยครับคุณป้าครับ ค่ะเดี๋ยวป้าจัดให้โอเคครับ ไปกันเลยฮะและตอนนี้ครับที่เราเห็นบรรยากาศฟินๆนี่ฮะข้างหลังผมเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับ เราอยู่ที่ร้านนี้เลยครับ ร้านบ้านขนมถ้วยแม่ปะคองนะฮะคือร้านนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ใครที่อยากจะสนใจการทำขนมต่างๆนะฮะแล้วก็ใช้พลังงานคือแบบว่าเขาจะมีเตาที่เซฟพลังงานนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็งดใช้สารเคมีด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนนะว่ารสชาติของขนมได้ข่าวมาว่า อร่อยมากจริงๆเลยเลยครับขนมถ้วยได้ไหม่มาพอดีเลยทีเดียวนี่ฮะดูหน้าตาสิครับ ไม่ได้เลยฮะขอชิมสักหน่อยเลยครับเป็นไงบ้างฮะอร่อยไหมครับอร่อยครับ เอออืมเป็นจริงครับครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะฮะที่บอกเลยว่า ชอบบบากทีเดียวนะฮะแล้วก็เชื่อว่าใครที่มาบางกระเจ้า หรือว่าตลาดบางน้ำพึ่งก็ต้องชอบเช่นเดียวกัน บอกว่าบางที่ขี่จักรยานไปเดินไปรู้สึกเมื่อย ต้องมาที่นี่เลยครับ ที่ทัญพืชประคบพูนสุขแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ติ๋วไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะพี่สิริพรพูนสุขนั่นเองสวัสดีครับพี่สิริพรก็คือคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนคิดก่อตั้งแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับมีที่มาอะไรยังไงบ้างครับ ก็ตอนแรกเนี่ยค่ะเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ แล้วก็แบบเอาไปเรียนแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเกี่ยวกับสมุนไพรไทย แล้วก็เลยเอาพวกสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยค่ะมามาหั่นแล้วมาตำมาไปนึ่งซึ้งแล้วก็ไปประคบให้เพื่อนๆที่โรงพยาบาล แต่ทีนี้มันเกิดว่ามันเลอะเทอะเสื้อผ้าคนไข้ซักไม่อกมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีที่มันจะให้มันไม่ ไม่เลอะเทอะเสื้อผ้า และอะไรเรื่องของสเตอร์ไลน์เรื่องของความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยคิดค้นตัวรูปประคบธัญพืชขึ้นมาให้ดูอันนี้คือแบบเดิมแบบเดิมเลยแบบเดิมก็คือจะเป็นประมาณนี้นะที่เราเห็นเข็นกันนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการพัฒนาสูตรพัฒนาสูตร แล้วก็พัฒนาดีไซน์ด้วยดูจากสีสันแล้วก็ความกระทัดรัดนี่ดูทันสมัยมากๆ ทีเดียวนะฮะ หนึ่งนาที ในไมโครเวฟค่ะหนึ่งนาทีร้อนนานเลยสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับ อันนี้ อันนี้ก็จะเป็นกดจุดต่างๆ ที่โรงพยาบาลใช้ในเรื่องของประคบเต้านมหลังคลอดอ๋อให้เรียกน้ำนมเขาเอตัวเองดูสังงาน่นะฮะก็คือกดจุดต่างๆที่เวลาทำเให้ ครับให้กล้ามเนื้อที่แข็งตัวเนี่ยคลายสบาย จะรู้สึกอุ่น ๆ หอมด้วย หน้าหน้านี้คือเล่นโทรศัพท์กันเยอะคอ่าอ่าคอเคอแข็งหมดแล้วก็เลยอยากจะให้ใช้ตัวนี้ค่ะ นี่เลยครับสีสันสดใสใส่ในโครเวฟแค่2นาทีค่ะ แล้วก็เอามาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่จะรู้สึกอุ่น ๆ หอมๆผ่อนคลาย แล้วมันจะถอดซักได้ในเรื่องของความสะอาดด้วยนะ ครับ อย่างชิ้นหนึ่งนี่อยู่ได้นานไหมครับ ความร้อนอยู่ได้ 2 นาทีเนี่ยร้อนได้ 1 ชั่วโมง แต่อายุการใช้งานใช้ได้แบบว่า 365 วันเลยใช้ได้ 1 ปีเลยค่ะมไม่ธรรมดาเพราะว่าได้ข่าวมาว่าได้รับรางวัลมามากมายไก่กองทีเดียวใช่ไหมครับรางวัลอะไรบ้างครับ ก็เป็นโอท็อปเป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ KBO ค่ะ เป็นรางวัล Knowledge Based OTOP ในงานศิลปชีพประเทศไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีค่ะ ว้าว ก็ต้องบอกว่าจาก 76 จังหวัดสมุทรปราการคว้าที่ 1 มาได้ เราได้ที่หนึ่งจาก77 จังหวัดไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยฮะ แล้วอยากแนะนำตัวนี้ด้วยค่ะครับ มันจะเป็นตัวคู่กัน มัน เป็นแบคือใส่ทั้งคอตรงนี้ ใช่ แล้วก็ลดพุงตรงนี้เลย ลดพุงด้วย นี่เชื่อว่าตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆ โดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศ เมื่อกี้พี่ติ๋วกระซิบบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยคนเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากก็เลยเกิดเนี่ยเกิดไอเดียในการคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ซึ่งใส่แล้วรู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็เนี่ยไม่ต้องอะไรมากคือลดทั้งพุงแล้วก็ผ่อนคลายเลยเรื่องแบบปวดคออะไรอย่างนี้ด้วยสะบักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลื่อนไปตามเอวมัดได้เลย แต่บางคนที่หลังคลอดเนี่ยค่ะ เขาจะแทนการอยู่ไฟมันก็คือจะใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องรอหนึ่งเดือนคือมันเบิร์นไขมันหรือให้มดลูกเข้าอู่ได้เลย ว้าวใช่บางคนใช้นั่งทับนะคะ เพื่อให้ก้นเราเนี่ยคลายตัว และให้เลือดวิ่งไปเลี้ยงตามขาได้เดินลมก็ดีขึ้นด้วยอย่างนี้มีแผนการต่อยอดอีกไหมคะว่าเอออนาคตจะเป็นในรูปแบบไหนหรือมีการพัฒนาอะไรบ้างอีกก็อยากจะให้มันเล็กลงแล้วก็ เป็นโอท็อปขึ้นเครื่องหรือรออกต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องยกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยบอกว่าแอบแอบแอบก็ะซิว่ายังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกอะไรนะคะก็คือแบบว่าดีไซน์เก๋มาก ก็คือนนอใช้ปิดตาแบบอุ่นๆนะคคะบแบบว่าทำให้หลับสบายทำให้เลือดมาเลี้ยงตา พวกที่ตาดูจอคอมพิวเตอร์มากๆแล้วก็แบบตาเริ่มแบบสายตาสั้นสายตายาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราใช้ตัวนี้ปรับให้เลือดลมในลูกตาค่ะ อยากจะบอกว่าตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเนื้อตัวสั่นมากทีเดียวฮะ อยากจะลองแล้วครับพี่ติ๋วครับ ช่วยเทสให้ผมได้ไหมฮะ ได้ค่ะ ลืมท่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบสบายๆา แต่ถ้าเกิดว่ามีอยากจะได้ท่ากายภาพบำบัดง่าย ๆ นะคะคบเข้าไปใน YouTube ค่ะ มี YouTube ด้วยชาแนลไหนครับธัญพืชประคอบคุณสุขปุ๊บก็จะชื่อตรงๆเลยใช่ในนั้นก็จะมีวิธีการเรียนรู้ตั้งแต่ใส่ไมโครเวฟจนกระทั่งกายภาพบำบัดตัวเองตั้งแต่ขาเอวคอด้วยตัวเองที่บ้านได้ง่ายๆเรียกว่ามัสตว์แอดโฮมเลย อย่างนี้เขาจะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับถ้ากดคนที่อยากจะมาเรียน เข้ามาทางเพจ รูปประคบสมุนไพรตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะในเพจก็มีติดต่อได้โดยตรงเลยโทรศัพท์ได้เบอร์อะไรครับพี่ติ๋วครับ 084ค่ะครับ00 9 266ค่ะอ่ะ084 009 2266นะฮะใครที่อยากจะเรียนรู้นะฮะวิธีการนวดหรือว่ากรรมวิธีต่างๆ ในการที่จะผ่อนคลายนะฮะรวมถึงนวัตกรรมที่พี่ติ๋วเนี่ย คิดค้นด้วยตัวเองเลยนะฮะก็สามารถมาได้ที่นี่แหละครับ แล้วก็วันนี้บอกเลยว่าสบายมากๆนะฮะขอนวดต่อกันละกันนะฮะใครที่สนใจนะฮะอยากจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีเรื่องราวมากมายให้คุณได้ติดตามอยู่นะฮะในหลากหลายตอนต้องติดตามกันครับ